ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเยลลี่เพื่อสุขภาพรสชาติอร่อยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหาร เป็นความทุกข์ทรมานในการรับประทานอาหารแต่ละครั้งทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพใจลดต่ำลง ใช่แล้วค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บีมูลเจลเยลลี่สำหรับผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อให้รับประทานได้ง่ายนุ่มลื่นกลืนง่ายลิ้มดุนด และมีคุณภาทางอาหารครบถ้วนค่ะไปแทบสวทช คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทเบนสเวลคอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมกันพัฒนาเยลลี่บีมูลเจลสำหรับผู้สูงอายุพัฒนาจากเครื่องดื่มชนิดผงเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย สูตรบีมูลเจลที่มีเนื้อนุ่มลื่น รสชาติอร่อย รับประทานได้ง่าย บรรจุในแพ็กเกจที่พกพาง่าย และเก็บรักษาไว้ได้นานเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยมะเร็งและผู้ที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหาร โดยในส่วนผสมของเยลลี่มีสารอาหารครบถ้วน ทั้งแคลเซียม และวิตามินส ูงมีเส้นใยอาหาร และยังเสริมด้วยโอเมก้า3 โปรตีน ใบแปะกล้วยสกัด ช่วยเสริมสร้างกระดูกความจำ และภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ที่สำคัญปราศจากกลูเตน น้ำตาล และน้ำตาล แลคโตส ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ ปัจจุบันมี 4 รสชาติ คือ ช็อกโกแลต กาแฟ ชาเขียว และข้าวโพด สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000